เรียนคอมพิวเซอร์นะครับครับไหนมามีแกะใช่ทำระบบเมื่อ นี่คือคอมเพรสเซอร์นะครับที่ถอดออกนะครับ อันนี้เป็นหัวคอบแลนเซอาจดองเอ AC นะครับสามเกรด มีอยู่บ้างมีมีมี เดี๋ยวไปดูให้ ไม่มีปัญหา โอ้ตัวใหญ่เลยนะครับเท่าเดิม หกหมื่นพิทย่แต่พวกพวกนี้มันจะทนนะเนี่ยครับแลนด์ ไม่รับแล้วก็ไม่มีใครทำทำไงงานเยอะดูนั่นเดียวก็รู้แล้วแบบใช่ไหมใช่ ว่ามันดูดมันอัดไหมใช่ก่อนที่เราจะเชื่อมเข้าระบบไม่งั้นไม่เกมให้จิ้มแป๊บเดียวดูเกียดก็อะไรเนี่ย คุณคุณพันธ์ใช้เกียรติไหมเนี่ยไม่ได้ใช้เอาเบอร์อัด เดี๋ยวได้วิชาจากคุณมาพันนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะ ได้วิชาแล้วต้องจำแม่นๆเลยนะมันไม่มี 好嘞。 vào đây được được được được thằng lặng dân mấy không เอายังนะเดี๋ยวเปิดไฟ หรือประกอบก่อน เทสลันนะครับ เทสลันแป๊บรอเครื่องทำงานก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอคอมพิวเซอร์ทำงาน แน่ใจตอนตรงเลย รอน้ำยาไม่ทันนะ พไปอีกน้ำแข็งพ่อ พ่อกเข้าไี่ดูดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยมั้งเนี่ย กว่าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับ น้ำยาได้อยู่ประมาณห้าสิบเองนะครับ โอเค hơn đâu chịได้เท่านี้เดี๋ยวเพิ่มสิบ ร้อยเจ็ดสิบตอนแรก